สวัสดีครับ ผมออฟครับ เอิญค่ะ นี่คือรายการพูดปริ้น รายการฟุตปินคืออะไรครับเอิญรายการฟุตปินคือรายการท่องเที่ยวแนวเก่า เราจะไปที่เก่าๆ พาไปทำอะไรเก่าๆ พูดถึงแต่เรื่องเก่าๆ และรายการฟุตปินในตอนแรก เราจะไปตามรอยการเดินทางของวัตถุเล็กๆ รูปทรงสี่เหลี่ยม ที่เป็นรากฐานสำคัญของสิ่งก่อสร้างมากมาย มาตั้งแต่สมัยโบราณ วัตถุเล็กๆ ชิ้นนั้นก็คืออิฐ และเมื่อพูดถึงอิฐเราก็นึกถึงเรื่องอะไรที่ดูเก่าๆ ชวนให้นึกถึงเมืองเก่าแก่ ที่มีโบราณสถานตามจากอิฐมากมายที่แห่งนั้นก็คือ พระนครศรีอยุธยา จากที่เรานั่งรถผ่านมาเนี่ย อิญเห็นใช่ไหมว่าจะมีเวอร์สารที่ทำจากอิฐ เยอะแยะมากมายแต่ว่าพี่แม่ก็พาเลยมาหมดเลย ตอนคนข้อมูลเรื่องอิฐอ่ะไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่ง เรารู้ว่าอิฐอ่ะทำมาจากดินใช่ไหมใช่ ในงานวิจัยชิ้นนั้นบอกว่าดินจากหอกสะบัวแถบเนี้ยกับอิฐในโบราณสถาน ในอยุธยา มีธาตุประกอบทางเคมีเหมือนกัน แสดงว่าอิฐที่ไปสร้างสิ่งก่อสร้างในโบราณสถานอยุธยาต้องถูกส่งมาจากหอกสะบัวแน่ๆพี่ก็เลยต้องมาตามรอย แหล่งผลิตอิฐที่ของสาบนนี่แหละ มันเรือผู้ใดกัน กูขุนพี่แรงทรเทพ จะมาเด็ดหัวมึงฆ่ามันให้เด็ด ถ้าเอิญเคยดูหนังเรื่องสุริโยไทยคือในหนังจะมีอยู่ฉากอยู่ฉากหนึ่งอิทาศรีดุราจารย์กับขุนวรวงศาธิราชซึ่งแสดงโดยคุณใหม่จรบุระกับคุณจอห์นี่แอนโทเน่กำลังล่องเรือเพื่อจะไปคลองช้างแต่ระหว่างล่องเรือนั่นแหละขุนพิเรนทรเทพที่แสดงโดยคุณนกชัดชัยเป็นขันน้พร้อม พวก กำลังดักซุ่มรอสังหารอยู่จนสังหารสาเร็จเกิดเปลี่ยนราชการขึ้นซึ่งฉากที่เราเห็นเนี่ยบริเวณนั้นก็คือบริเวณคอสาบัวแห่งนี้นี่แหละ นี้เราอยู่ที่เออชุมชนแถวคลองสาบัวนะครับตัวนี้เรียกว่าบ้านลุงผี เราได้ติดต่อกับป้ามวนป้ามวนคือคนที่ทำอิฐมานานร่วม40 ปีแล้วมะม้วนอายุ 67 แล้วก็ทำอิฐมา 40ทำตั้งแต่อิฐมอนโบราณแล้วก็มาเริ่มทำอิฐใหญ่กรมศิลป์มั่งส่งขายดีสอดมั่งอิฐมอนนี่เป็นยังไงล่ะครับป้าที่เขาเวลาก่อสร้างอะ เขาจะสั่งเอาไปสร้างไป่ตะกอนใช้แบบนี้ทั้งนั้นเลยสร้างไปก็คือที่ป้าก้อนที่ป้าถืออยู่เลยนี่แหละก้อนเนี้ยก้อนที่ป้าถือนี่อินมอนก้อนเล็กนี้ป้าก็ยังทำอยู่ ก็รุ่นก่อนนะทำอยู่มารุ่นได้อีกใหญ่นี้ป้าไม่ได้ทำอยู่แล้วทำไมป้าถึงเปลี่ยนไปทำอิกใหญ่อะก็เขาสั่งเราเยอะเขาสั่งเราแบบว่ากรมศิลป์มาดูสั่งพอกรมศิลป์เสร็จคล้ายๆพ่กดีสอด เพื่ก นางเขาเห็นดี เอาไปก่อไปอะไรมันแน่นกว่า หรือเขาต้องการนานๆเขาก็มาสั่งป้าทำต่อป้าก็เลยต้องละตัวเล็กมาทำตัวใหญ่ให้เขาเห็นป้าบอกว่ามีกรมศิลป์มา ให้ป้าผลิตอิฐอ่า ถ้าเขาเขาประมูลได้อี่ขาประจันที่เราเคยทำกันอยู่อะเขาจะเอาตัวอย่างเวลาเขาไปขุดเจอใต้ดินหรืออะไร อย่างที่ของเก่าๆที่มันชำรุดอ่ะครับเขาจะเอามาให้ดูเลยขนาดไหนมาเรื่อยมาเลย ป้าก็าไม่เขาดูไว้ันชิ้นนี้ชิ้นนี้นะ้ามีแพ็กเกจไว้เขาพร้อมอ่าเขาน่ะแฟนไม่บานเลยรอบโรงเงินแล้วแต่จะใช้แบบไหนอ่ะเพราะเราก็ต้องหาไว้เวลาเขาจะใช้เราก็แหมหาช่างต่อก็ยากนะเดี๋ยวเนี้ยเขาสั่งทีเยอะนะครับแล้วแต่สถานที่สิเขาจะไปซ่อมจะดีอันหนึ่งองค์หนึ่งเนี่ย จะใหญ่ใช้เท่าไหร่เขาจะดูฐานของเขาว่าเขาจะใช้จำนวนเท่าไหร่เขาก็มาสั่งเรา อิดนี่ทำมาจากดินใช่ไหมครับป้าดินป้าเอาดินจากไหนมาเรารู้ว่าอิดอะทำมาจากดินใช่ไหมอิดที่ไปสร้างสิ่งก่อสร้างในโบราณสถานวิทยาต้องถูกส่งมาจากคลองสระบัว แน่แน่แน่แน่ๆป้าเอาดินจากไหนมาซื้อซื้อซื้อซื้อซื้อเขาถ้าแถวนี้สามารถเอามาทำอิดได้ไหมครับไม่มี ดินเหนียวทำไม่ได้ทำไม่ได้ ไม่ได้ เมื่อก่อนเมื่อก่อนแล้วเขาเมื่อก่อนก็ซื้อเหมือนกัน ก็จะซื้อดินปนทรายอย่างนี้น่ะ ที่นี่ไม่มีดินอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นดินนาดินเหนียวทำไม่ได้ ที่ใช้ในการทำอิฐอะต้องใช้อะไรบ้างนอกจากดินนะฮะ ก็มีแกะดินแกะ่เวลาดินกับแกบนี่ใส่บ่อตีผสมกัน ก็คือเอาดินเอาแกะมาใส่บ่ออผสม แล้วก็ตักขึ้นใส่เครื่อง เครื่องตั้งนั่นะพอมาปั่นอย่างนี้แล้วก็เอาเป็นกองนี่ผสมนานไหมครับเพราะว่าก่อนเอาใส่เครื่อง ก็แช่ไว้คืนหนึ่งช่ต้องแช่ไว้หนึ่งคืนก่อนใส่เครื่องแช่ไว้คืนเช้าก็มาเอาขึ้น แต่ไม่แช่ไม่นานใส่เครื่องเพื่ออะไรหรอครับป้าก็ตีให้มันละเอียดนะให้มันละเอียดอ่าตีให้มันนิ่มแบบเนี้ยถ้าเราไม่ตีแก่ประดินมันก็ไม่เข้ากัน ตากเขาขึ้นมามันก็เอามาแล้วเขาก็ไหลลงมากองแบบ เสร็จแล้วก็คือขนดินที่เครื่องตีเรียบร้อยแล้ว เอาไว้ไว้นู่น เอาเอามาทำอะไรต่อเอามาเห็นเอาไว้ก่อนแล้วก็ทอด จะมีรองทอด ทอดคือทอดคืออะไรเป็นยังไงคะก็มีเป็นยังไงน้อยแววพิมพ์ไม่ดูสิอ๋อก็คือเป็นแม่พิมพ์อ่าเป็นแม่พิมพ์เราพิมพ์ไปวางอ่ะเป็นแม่พิมพ์เป็นสี่เหลี่ยมอ่าบล็อกบล็อกเราพิมพ์ไปวางเนี่ยเราก็เอาขี้เข่ารองพื้นแต่เราก็ฟักจากกองนี่ไปทอดแล้วก็ยกอ๋อเขาเรียกเรียกว่าทอดถ้าทอดไว้วันนี้ถ้าแดดดีพวกนี้ก็เอาขึ้นทึบได้ แล้วเราก็ต้องเอามีดมาแต่งสีที แต่งให้มันเป็นเรียให้มันสวย ให้มันเรียบเอามีดไปนั่งถากอีกทีหนึงถากไปทีละก้อนเหรอคะอ่า ก็นั่งถากทีละก้อนนั่นเองใช้มือล้วนอ่าใช้มือล้วนพอถากแล้วเอาไปเผาได้ยังครับป้ายัง ยัง พอถากเสร็จแล้วก็จะทึบไว้แบบเนี่ยเซลพยางคุมเนี่ย ครับ ทึบไปก่อน ทึบไปสักวันหนึ่ง กันมันงอแล้วเราก็โป่งก็คือแตะทิ้งตากแดดไว้อีก ต้องตากแดดได้อีกสามวันสามวันสามวันก็คืออันนี้อันนี้แบบแดดดีใช่ไหมครับแดดดีสามแดดดีสามวัน พอแห้งแล้วเผาได้ยังครับ ยังเอาไปทิ้งไปข้างเตาต้องไปทิ้งอีกเอาไว้ท้งไปก่อน อ่าทิ้งไว้แบบเนี้ยแต่ในเตานั่นผักกำลังเผาพอเราเผาอีกนั้นแล้วอีที่เก็บมาใหม่ก็ทึบเราไว้เราตั้งตั้งแล้วก็กำแพงปิดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแกะขึ้นข้างบน เผานานไหมครับป้าสิบห้าวันสิบฮะสิบห้าวันสิบห้าวันสิบห้าวันสิบห้าคืนเผาแบบตลอดเลย ตลอดต้องเติมแก่ตลอดอยุบไม่ได้เนี่ยขึ้นเผาใหม่ๆอย่างเงี้ยยังเป็นแก่เนี่ยนะพอยุบเราต้องเติม เตาละคันรถน่ะแก่น่ะทำไมล่ะครับ ถ้ามันไม่เติมมันก็ไม่สุกเลยเราต้องเติมเติมจนกว่า มันเต็ม เผาที่นี่ได้กี่ก้อนครับป้าของป้าที่นี่เผาไว้หมื่นห้าหมื่นห้าอันนี้คือก็ต้องเรียงเป็นชั้นๆนะครับเรียงเป็นชั้นนเรียงเป็นชั้นแล้วก็จะชักเป็นช่องๆก็พอเสร็จสิบห้าวันนั้นสุกหมด พอไฟมันโทมพอเต็มใหม่ๆ แล้วยังเปิดไม่ได้เพราะไฟข้างในยังแดงอยู่ก็ทิ้งไว้สักวันหนึ่งหรือสองวัน แล้วถึงจะงัดแผงนี่ออก งัดแผงออกแล้วก็เราก็ชักที่เท่า ขาเย็นแล้วก็คุ้นรถถ้าเรารวมขั้นตอนตากด้วยก็ประมาณเกือบเดือน ก็ไหนอิดนั้นไม่ได้ทำได้ง่ายๆมันหลายจากป้าสามารถผลิตได้เท่าไหร่คะก็ป้าก็ทำก็ไม่ได้เท่าไหร่หลักเดือนได้อิดแบบนี้เดือนหนึ่งก็สองหมื่นสามหมื่นก้อน แต่เราไม่นานก็เดือนละก็จะเสร็จเรียบร้อยก็เดือนหนึ่งเดือนก็ได้อิดชุดหนึ่งได้ชุดหนึ่งจากความรู้ในการทำอิดทำให้เราได้ทราบว่าส่วนผสมหลักในการทำอิดนอกจากดินก็คือแกลบ ซึ่งแกลบนั้นก็คือเปลือกข้าวในการทำอิฐแต่ละครั้งต้องใช้แกลบจำนวนมากทั้งใช้ผสมกับดินและเป็นเชื้อเพลิงในการเผา ส่วนอิฐเก่าตามโบราณสถาน ก็ได้ใช้แกลบเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกับอิฐของประมวล ซึ่งสมัยอยุธยา มีการใช้อิฐปริมาณมหาศาลในการสร้างสิ่งก่อสร้างโดยเราจะเห็นได้จากโบราณสถานมากมายหลายร้อยแห่ง ดังนั้นการใช้แกะเป็นส่วนผสมในการทำอิฐช่วยสะท้อนในเหตุสภาพสังคมสมัยอยุธยาได้ด้านหนึ่งว่าอายุธยานั้นเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีขนาดใหญ่ และจากคำบอกเล่าของประมวลนะคะเราก็สามารถมาสรุปเป็นขั้นตอนการทำอินมอนโบราณได้ดังนี้ค่ะ หมักนำดินและแกลบผสมน้ำหมักทิ้งไว้ในบ่อหนึ่งวันตีนำดินที่หมักแล้วใส่เครื่องตีให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันทอดนำดินที่ตีละเอียดแล้วมาใส่ แม่พิมพ์แล้วตากแดดทิ้งไว้หนึ่งวัน จากนั้นเราจะได้อิดดิบถากนำอิดดิบมาแต่งผิวให้เรียบสวย โดยใช้มีดถากทีละก้อน ทึบนำอิฐดิบที่แต่งเรียบร้อยแล้ว มาวางเรียงซ้อนกันแล้วคุมด้วยผ้ายางทิ้งไว้หนึ่งวัน โปร่งนำอิฐดิบที่ทึบแล้ว วางเรียงเว้นระยะห่าง แล้วเอาไปตากแดดต่ออีก 3 วัน และขั้นตอนสุดท้าย เผา อิฐดิบที่โปร่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปเข้าเตา เผาไฟต่อไปอีก 15 วัน 15 คืน และหลังจากนั้นเราก็จะได้อิฐมอญโบราณที่พร้อมจะเดินทางต่อไปบูรณะโบราณสถาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้การทำอิฐมอนจากป้ามวนแล้วทำให้เราได้รู้ว่าอิฐแต่ละก้อนอ่ะ ไม่ได้ทำขึ้นมาได้ง่าย ๆ เลย อิฐชุดหนึ่งใช้เวลาทำเกือบเดือน แต่ว่าการเดินทางของอิฐก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะ อิฐพวกนี้จะเดินทางไปที่ไหนต่อ ติดตามต่อไปได้ในรายการฟุตปรินในตอนต่อไปค่ะไปแล้วเหรอจริงแล้วเฮ้ยรอด้วย